ใจจากผู้ชายที่รูปไม่หล่อเป็นโคตรจริงใจเลยหาไม่ได้จากไหนแล้วเนาะให้รู้เอาไว้ว่าฉันนั้นรักแต่เธอก็พอ ฉันไม่ได้หวัง ให้เพลงนี้ดังแค่เธอได้ฟังเท่านั้นพอ เพราะนี่คือความในใจจากผู้ชายที่รูปไม่หล่อแต่มันไม่โคตรจริงใจเลยหาไม่ได้จากไหนแล้วเนาะแค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันนั้นรักแต่เธอก็พอ อ้าวทำไรอ่ะอ้าวก็เสร็จแล้วเนี่ย จะเลิกกองแล้วอ้าวแล้วกูเข้าเฟรมตอนไหนเนี่ยอ้าวเขาหมดแล้ว โอ้ ไม่มีรูปกูเลยเหรอ เอา เอาไหมล่ะ เอาดิ โอเคคัดให้แป๊บหนึ่ง